เกจะมาสอนระบายสีกันค่ะนี่ผสมสีไว้เลยนะคะ อืมเนาะคนสีกันเลย นี่ขนาดสีน้ำเงินเยอะกว่าคนนี่ อันนี้คือยังไม่ได้เปิดไฟนะสว่างมากเลย เออ มาค่ะ เดี๋ยวเอาฟองน้ำนะคะนี่เนาะให้เอาสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะโอเค ไปเริ่มกัน เสร็จแล้วรอให้น้องแห้งนะคะ เพราะไม่งั้นมันจะติดกันนะคะ นี่นะคะทุกคน มองเห็นกันหรือเปล่า กล้องมันมัวมัวนี่เห็นไหม มันก็ยังจะมัวอีกอะทุกคน ขอโทษทีนะคะ เนี่ย อันนี้เราจะทำรอบสองนะคะ เพื่อให้น้องเข้มนะคะ โอเค ต่อไปจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะ อ่อนมาก ๆ ค่ะ นี่ค่ะ สีฟ้าอ่อนนะคะ คือขอพภยด้วยความกล้องมัวนะคะ ต่อไปนะคะ ให้เอาเป็นสีม ถ้ากล้องมันไม่มัวมันก็จะสวยกว่านี้ลมพัดปิวหน้ามันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะ โอเค เอาสีม่วงนะคะ ทุกคนจะมองเห็นเป็นสีแดงเนาะ เพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยดี นี่นะคะคือพื้นหลังของ เรานะคะก็รอให้น้องแห้งนะคะเชือกยาว แห้งเรียบร้อยนะคะ ไม่ติดมือเลยมาต่อไปวาดต้นไม้นะคะ จะวาดยังไงดีไปดูกันนะคะ ขอเอาที่วาดก่อนนะคะ